วัสดีค่ะแล้ววันนี้กับเราสามสาวเช่นกับช่องตูดาวฟิเชียลนะคะ ซึ่งวันนี้แงคุณแม่กลับมาอีกครั้งกับคอนเทนต์ค่ะเอฟโฟแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มา react ซีรีส์แต่อย่างใดนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมา react เป็นเขาเรียกว่าเป็น Official t e r r o r 2นะครับผู้ชมก็คือเป็นตัวเทเลอร์ใหม่ที่เขา เพิ่งปล่อยออกมาสดๆร้อนๆวันนี้เลยนะครับก็คือน่าจะเป็นเทเลอร์ที่แบบว่าบอกเล่าเรื่องราวของ เรื่องหลังจาก EP ที่แล้วที่เราเพิ่งดูไปก็คือ ใช่ เรื่องหลังจากนี้อาจจะมีอะไรเข้มข้นหรือเปล่าทำไมเขาถึงเพิ่งปล่อยเทรเลอร์ออกมาให้เราได้ดูก็งมันตื่นเต้นเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรยังไงหรือเปล่าคุณผู้ชมแต่ก่อนดูก็ฝากคุณผู้ชมที่เพิ่งเคยเข้ามาดูช่องเรานะคะ ยังไงกด subscribe ไปกันด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์สำหรับมาดูกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ จะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เราไปดูกันก่อนเลยค่ะว้าว โอ้อยอ๋อออนช็อปออกไว้นะคะโพสิทีฟฟีดแบ็กแล้วก็ซีโอวิวนะไม่ก็และก้าวต่อไป ต่อให้ฉันต้องเจ็บอีกสักเท่าไหร่หรือใครจะว่ายังไงก็ตาม สุดท้ายลึกๆในใจฉันก็ยังเชื่อในตัวเขาอยู่ดี ไม่มีใครเป็นแบบกอย่าได้ กอหญ้าก็คือกอหญ้าอุ้ยแปลกใจเลยนะว่าที่ผ่านมา อะไรอะไรขึ้นหมุนรอบตัวเธอได้ขนาดนี้ขอบคุณนะคะ ก็ต้องช่วยอยู่แล้วสิก็เป็นแฟนผมงพร้อมจะแก่ขึ้นอีกปีหรือยังคะ ถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไป ทุกอย่างมันจะพัง จู่ๆ พ่อกับแม่ก็บอกให้ฉันมั่นกับคนนี้เฉยเลยเฮ้ยยี่อิงไม่เป็นคู่แน่นอนโอ้ย ครั้งนี้แม่มึงเอาจริงเหรอะเว้ย แม่ทามอ่ะฉลาดกว่าที่เราคิดอีกนะ พวกชีวิตคนรวยอ่ะศพไม่ต้องพยายามเข้าใจเขาหรอก อะไรที่ทำไม่ได้อก็คือทำไม่ได้เคเหรอก่อยนะไล่อปตหัวนายกลับไปเที่ยวของนายนะ กูตัดสินใจโคจะไม่มีเชียร์เลนแล้วเพื่อนมึงอะช่างแม่งดิวะ แตกก็แตกมึงคิดงี้จริงเหรอมึงจะให้โฟแตกจริงเหรอโกยะมึงยอมรับเลยทามยังมึงก็แค่เด็กโง่ของเล่นกันแหละไม่ไ้ความรักมันอาจจะสวยงามบ้างนะแต่อย่ามาใช้คนอย่างพี่เลยเคยคิดไปบ้างไหมอะว่าอนาคตของนายจะเป็นยังไงอะฉันรู้ว่ามันก็ยากนะ ขามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเลยเห็นไหมฉันบอกแล้ว แต่อย่าหวันไหวนะ ทุกความถูกต้อง มันมีบางสิ่งต้องแลกมาเสมอ งหนูจะแพ้แต่ทามจะชนะค่ะหนูว่าครั้งนี้แม่ทำเกินไปจริง ๆ กับความสมบูรณ์แบบ มันไม่มีคำว่ามากเกินไปบอกมาเลยมึงอยากทำอะไรอ่ะกูพร้อมช่วยเว้ย ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะจบยังไง จนกว่าเราจะเห็นผลลัพธ์มันกับตาอุ้ยโอ้ยแต่ฉันมั่นใจนะ ว่าถ้าฉันมีเธอนเราทำให้องรทำมาสำเร็จแน่ๆหั้ยราะแรงมาก ไปแล้วอ่ะ อ่ะ เรียบร้อย นี่ไงที่กูบอก ไลฟ์สไตล์ที่พวกมึง ไม่เคยรู้จัก โอ้ย มันจะไปเวิร์กตรงไหนวะนี่อีกตั้มตั้มเอาอีก เอาอีก ฉันบอกแล้วว่าคุณเลนจะกลับมาจีบต่อย่าแรงมาก แรงที่สุดแรงว่าฉันหลุดไปเลยอ่ะโฮ้ยเราเพิ่งคบกันน่ะ แล้วปล่อยเธอแล้วนี้ออกมา ยังไงคุณผู้ชมอีกเจ็ดตอนที่เหลือเราจะเป็นยังไงเนาะพูดสี่เอาที่ฉันเดานะ ฉันคิดว่า คอนฟ lict ต่อไปคือคอนอัดที่บ้านคุณผู้ชม เกียมเกียมเกียวไว้เลย นี่แค่ทีเซอร์นะคุณผู้ชมแล้วโอ้โห แล้วเมื่อกี้ที่เพิ่งเพิ่งดูไปเมื่อกี้คอนฟ lict เยอะมากแล้วแบบ แล้วมันเหลืออีกเจ็ดตอน มันมีคอนฟ lict อะไรบ้าง คอนฟ lict เพื่อนใช่เขาจะแตกคอกัน แล้วก็ที่บ้านอีกที่บ้านอีกอย่ามีคู่มั่นคู่มั่นคู่มั่นคนที่อยู่กอยาอีก ที่เคที่มาอยู่กอยา เป็นในพาร์ทอะไร ตัวละครเยอะมากตัวละครเยอะมากอ่ะถ้าให้เดาจากเรื่องนะทำลายต่อจากต่อจากอีพีห้าที่เราเพิ่งดูไปนะฉันรู้สึกว่าหลังจากเนี้ยอาจจะคบกันหลายๆคู่อาจจะคบกันก่อนนะอาจจะคอนฟ l i อาจจะยังไม่มาอาจจะได้มีแบบว่ารักๆแค่ให้ก่อนให้เราได้แบบชื่นชื่นใจไปก่อนซีรีส์เขาไปหักหลอกให้ตายซีรีส์เขาจะชอบทำแบบนี้ แล้วก็เดี๋ยวมีคอนฟ lict แม่มาละเดี๋ยวพอแม่รู้เอาละละมาละ พอแม่รู้ปุ๊บต้องเลิกครูมันต้องมาครูมันเนี่ยครูมันมาเลย แล้วจังหวะแล้วอจะเป็นเรนที่แบบว่าเรนก็คือเยียยาหัวใจอยู่แล้วก็ทั้งสี่ก็คือแตกกันหมดเลยโอ้โหอันนี้คือแบบอันนี้คืออะไรอันนี้คือแรงมากจรงริง ๆ คือแบบทุกคู่อ่ะแบบโอ้โหเข้มคนมากแต่คิดอยู่ว่าคอนฟ lict ไหนจะทำให้ทั้งสี่คนแตกกันได้อะในส่วนของไทม์กับเลนนะเราเราเก็ตนะกอยาเราเก็ตว่าเออมันอาจจะเป็นกอหญ้าที่ทำให้เขาแตกกัน แต่ในส่วนของกวินกับเอ็มเจอ่ะทำไมเขาถึงแบบว่าแตกกันไปด้วยแปลว่าอาจจะมีการแปรพักหรือเปล่า อาจจะมีการแบบว่าแบ่งฝั่งเออ อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่า ที่เราเห็นในเทลเลอร์ไปก็คือกวินอ่ะ ก็ไปคบกับคณิงตัวเล็กด้วย ซึ่งก็เป็นเพื่อนของกอย่า ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าทามกับกวิน ก็อาจจะบุ้งไปอีกทีมหนึ่งแล้วก็จะทิ้งเอ็มเจกับเลนไว้ เฮ้ย เราแปลกใจนะว่าทำไม เอ๊ะ ทำไมเขามาปล่อยเทเลอร์เอาตอนนี้วะเนาะลยเมื่อซีรีส์ออนไปแล้วตั้งอีสี่พีเลย เออ แล้วคือแบบอ๋อพอได้มาดู อ๋อ มันยังมีอะไรมันเยอะมากเป็อย่างที่บอกว่า จะได้ดูอะตระกูลปริมาอนันต์อะของเขามันยิ่งใหญ่ แล้วเทเลอร์ที่ออกไปตอนแรกก็คือออกหมดแล้วนะออกหมดแล้วเขาบอกว่าที่เทเลอร์หนึ่งอะคือออกไปหมดเลยอะหมดเลยจริงๆ อะนางก็เลยตอนนั้นนางสงส่ไงว่า เทเลอร์เทเลอร์จะออกมาอีกวะทำไมเทเลอร์ต้องออกอีกอะ กูบอกว่าฉันก็เลยบอกว่าทิวเลอร์หนึ่งอะแม่ในเนื้อหาเนี่ยนะหมดแล้วนะไม่แต่คือมันไม่เคยมีเราไม่เคยเห็นไงว่าเทีลเลอร์แบบว่าไม่ไม่แบบว่าปล่อยซีรีส์ออนแล้วมาปล่อยเทลเลอร์ตามหลังอันนี้ไม่ค่อยเห็นเราก็เลยแปลกใจว่าวันเนี้ยทำไมเขาถึงมาปล่อยวะแต่พอได้ไปดูอ๋อเกตละเข้าใจแล้วว่าหลังจากเนี้ยเจอเลย เจอเลย แล้วคอนฟ lict ที่ใหญ่สุดคงจะเป็นไม่พ้นเรื่องของคุณแม่แน่นอนแม่แล้วแม่อ่ะพี่ซินดี้อ่ะ ปรมาเล่นได้แบบ พี่ซีนี่ออกมาแค่แบบว่าซีนซีนแล้วแบบแค่นี้ยไม่มีแดดหรอกดูรู้สึกถึงแบบ ความมีอำนาจความแบบ แรงกดดันที่แบบมหาศาลพุ่งไปที่ทามอะไรเงี้ย เหมือนฉากนั้นอะภาคหยิบผ้าแแบบขนลุกมาก เอาไปเก็บที่เดิมนะ แล้วก็ส่งคนดูทามนะโดยสอบที่โรงเรียนพูดแค่นี้จริงแค่นั้นเลย กลัวเลย แล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งที่เราแบบคาดเดากันตั้งแต่จบอีพีแล้วก็คือพี่เรน ใช่ พี่เรนกลับมา แล้วรอบนี้ไม่ได้กลับมาแบบธรรมดา เขากลับมารอบนี้กลับมาแบบยิ่งใหญ่อ่ะคุณผู้ชมกลับมาแบบ ฉันจะเอาของของฉันน่ะเออ ใช่ตอนนั้นคือแล้วมันมีแบบตอนที่ทะเลาะกันอ่ะเหมือนฉันได้ยินแบบคำพูดคำหนึ่งว่าไอเด็กของของอ่ะกันไอเด็กของของเล่นเออฉันได้ยินเหมือนกันนั่นอาจจะเป็นปมในใจของเรนก็ได้ ที่มีตั้งแต่วันที่ตุ๊กตาาของเขาผ่านไปอ่ะ โอ้โหรอบนี้เขาไม่ยอมนะรอบนี้เขาไม่ยอมแล้วนะเขาโตขึ้นนะโอ้ยแล้วคุณผู้ชม ตัดใจไม่ลงและคงไม่ยอม ขอเก็บเทรไว้ทั้งสองคนได้ไหม นางเอกไม่เห็นไง แต่คนดูอย่างเราเห็นไงเฮ้ยจะให้ฉันเลือกได้ยังไงเนี่ยเมื่อฉันก็เป็นทีมเรนมาก่อน ใช่แล้วก็เพิ่งจะเปลี่ยนมาเป็นทีมไทม์มิกอีพีไม่กี่ อีพีอีพีห้าแล้วอีพีต่อไปจะให้ฉันไปอยู่ทีมไหนคุณผู้ชม อ่ะคุณผู้ชมอยากรู้ก่อนว่า ตอนนี้คุณผู้ชมอยู่ทีมไหนคุณผู้ชมจะบอกว่าอยู่ทีมทามแต่ใครใครมีทีมททมคอมเมนต์มาหรือว่าที่ใครมีทีมเลยก็คอมเมนต์มาเราอยากรู้ไงคุณผู้ชมเพราะเราเลือกไม่ได้แต่ชอบมีคุณผู้ชมบอกว่าทามคู่กับย่าถูกแล้วแต่ลินคู่กับพวกเราเอาก็เอาพารองมาบอกคนดูเราเอได้เราก็เราเเหยียบสองเรือตอนเนี้ยเราขึ้นสองเรือแล้วคุณผู้ชสองมือเหยียบแล้วสองแครมแล้วก็ ในเทเลเมื่อกี้มีประโยคเด็ดหลายประโยคมากอย่างอย่างเช่นตอนที่ทามน่าจะอยู่กับคุณยายไหมคุณคุณย่าคุณอย่าอ่อนไหวคุณย่าคุณย่าคุณย่าบอกว่า อย่าอ่อนไหว ถ้าทำในสิ่งที่ที่ถูกต้องอ่ะมันจะต้องแลกมาด้วยบางสิ่งเสมอดังนั้นก็คือแบบว่าเรื่องเนี้ยกว่าที่เขาจะได้เนี่ยพิสูจน์เรื่องความรักกันกว่าจะแบบมั่นคงในกันและกันอ่ะแปลว่ายังต้องผ่านอะไรอีก เยอะมาก ๆ ยังจะต้องเจอบทเรียนยังจะต้องเจอคอนฟ lict อีกมากมายกว่าที่เขาทั้งคู่จะได้มาคบกันจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะ แต่ที่เราแอบเห็นก็คือเอ่อคาแรคเตอร์ของไทม์เปลี่ยนไปแล้ว เปลี่ยนไปแล้วเนาะนอนพื้นกูโตขึ้น นอนพื้น นอนหน้าบ้าน คือแบบว่า แต่งชุดชฉันชอบชุดท่ธรรมดา วัดยอมากชุดยอม่ากมากถ้าสังเกตคือคาแรคเตอร์แทบจะทุกคนเลยคาแรคเตอร์แบบเปลี่ยนเปลี่ยนไปนิดนึงเปลี่ยนไปจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ คงจะต้องไปรอลุ้นในวันที่ซีรีส์มาเออแต่ดูแลน่าดูแลต่จะบอกว่าเห็นเทลเลอร์นี้แล้ว อยากดูมาก อยากดูมากขึ้นอกว่าเดิม เพิ่มความอยากดูขึ้นอีกประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนต้องกดสับกระดิ่งไว้เลย เพราะว่าช่องเรามาแน่นอน ใช่แล้วก็มีน้องมีมีน้องนี่แหละเอ่อน้องๆ แฟนคลับซีรีส์นี่แหละก็ส่งส่งิเวอรี่เมสเซจมาในอินสตาแกรมของชานว่าแบบตอนที่เทเลอร์ออกเลยบอกว่าพี่คะพี่พี่ต้องทำนะอยากให้พี่รีบทำมากเลย แล้วพี่ห้ามกับพีิตาตอนนั้นฉันก็แบบ เอาอะไรขนาดไหนวะเอออะไรทำไมน้องถึงถึงส่งมาแบบนี้ แล้วก็พอได้มาดู อ๋อตามนั้นจริงอ่ะขนาดขนาดร้องไห้แล้วก็กดบอดตาไว้ต่อทุกเซียววีอ่ะแม่งแบบสำคัญหมดเลยอะจริงอยู่ในช่องบ้านของพี่เรน อยู่ในช่องของบ้านของดิวแล้วแบบทำไมเขาคุยอะไรกันเยอะแยะวะวันนี้ฉันก็แบบ เขาปล่อยเทลเลอร์หรอส็ปัดออกเลย ก็โดนก็ใช่สปัดออกเลยซะแบบ โอ้โห แต่ฉันเขาทวีตทวีตขึ้นเทนขึ้นเทนอยู่แล้วเทเลอร์ขึ้นเทนเลยงไง แล้วแบบ ก็มันรอนร้อขนาดเนี้ย ฉันเลยแบบโอ้ยต้องรีบปัดออก เพราะแบบ้สปอยแล้วดันน้าฝีดเนี่ยโอ้โหคนรีมันยังเยอะฉันลยต้องรีบออกฉันเล่นไม่ได้เลยวันนี้ ก็ คิดว่าทุกคนอ่ะคงอยากดูเหมือนกัน แล้วก็ทุกคนคงจะลุ้นเหมือนกันก็เดี๋ยวยังไงเราไปดูพร้อมๆกันนะคะ ในวันเสาร์นี้เนาะก็ยังไงฝากซีรีส์ด้วยนะคะสำหรับ F4 Thailand ตอนนี้ได้ทำถึง EP ที่ 5 แล้วนะคะ ใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ในแอปพลิเคชัน View นะคะผู้ชมแล้วก็ยังไงฝากีแอคชั่นของพวกเราด้วยนะคะ มาสนุกมาจอยกับพวกเราได้นะคะ ทุกวันอาทิตย์นะคุณผู้ชมเจอเลยรีแอคชั่นของเราลงแน่นอนขอแค่เพียงคุณผู้ชมกด subscribe ไปแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับมาเลยพพรีเมียปุ๊บ คุณผู้ชมจะได้แบบว่ามาสนุกของพวกเรานะรับคุณผู้ชมม่วนเวอร์โอเคสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสามคนนะคะ ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ พีกมาพี่บัวเปิดเปิดหน่อยสิ